วัสดีครับ ในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการปรับแต่งรูปแบบของฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมานะครับ ซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายของการปรับแต่งส่วนแสดงผลด้วยภาษา CSS 3นะครับ ซึ่งในการตกแต่งฟอร์มนะครับ เราก็สามารถตกแต่งได้หลายรูปแบบนะครับ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกัน ถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเข้าโปรแกรม NetBeans กันได้เลยนะครับ เมื่อเข้ามาในโปรแกรม NetBeans แล้วนะครับ เราก็จะมาลองสร้างฟอร์มตัวอย่างขึ้นมานะครับ อันดับแรกก่อนนะครับ ในลักษณะของการสร้างแบบฟอร์มก็คือจะเกี่ยวข้องกับแท็กฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมา ดังนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีพื้น หรือแม้แต่ใส่รูปพื้นหลังให้กับตัวแบบฟอร์มนะครับ เราก็สามารถทำได้ โดยเรียกใช้ CSS ของตัวอ้างอิงแท็กฟอร์มขึ้นมาก่อนนะครับ จากนั้นเช่นอาจารย์ต้องการใส่สีพื้น อาจารย์ก็เรียกใช้คำสั่ง background color นะครับ สมมติให้เป็นสี ชมพูนะครับเราก็กำหนดไป จากนั้น ต้องการให้แบบฟอร์มของเรานะครับ มีความกว้างตามที่เราต้องการ เราก็จะใส่คำสั่ง width เข้าไปนะครับสมมติอาจารย์ต้องการให้กว้างแค่ 30%ของความละเอียดหน้าจอนะครับ จากนั้นเซฟแล้วลองรันโปรแกรม นักศึกษาก็จะเห็นว่านะครับแบบฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาก็จะมีพื้นที่อยู่แค่ 30%ตามที่เรากำหนดความกว้าง และมีสีพื้นเป็นสีชมพูในคำสั่งที่เราใส่ลงไปนะครับ คราวนี้เรามาลองกำหนดรายละเอียดปรับแต่งในแต่ละส่วนดูบ้าง เอาส่วนแรกก่อนนะครับก็คือข้อความที่อยู่ในแบบฟอร์มนะครับ นักศึกษาจะเห็นว่าข้อความที่อยู่ในแบบฟอร์มจะอยู่ภายใต้แท็ก ลาเบลนะครับ ซึ่งเวลาเราต้องการปรับแต่ง เราก็จะอ้างถึงแท็กลาเบลตัวนี้นะครับ ต้องการเปลี่ยนสีข้อความ เราก็ใช้คำสั่ง color สมมติต้องการเป็นสีน้ำเงินนะครับ เราก็ใช้เป็น blue ต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ก็ใช้เป็น font family นะครับ เป็น sans serif ขนาดนะครับ ก็เป็นฟอนต์ไซส์สมมติเอาสัก20พิกเซลนะครับ แล้วก็ลองรันโปรแกรมดู นักศึกษาก็จะได้ข้อความที่เป็นสีน้ำเงินขึ้นมานะครับ แล้วก็มีรูปแบบฟอนต์ขนาดตามที่เราปรับแต่งไปเมื่อกี้นะครับ จากนั้นนะครับ ถ้าต้องการปรับแต่งตัว Input บ้างนะครับที่เราสร้างขึ้นมา เราก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกันนะครับ โดยเวลาต้องการปรับแต่งตัว Input นะครับ เราก็จะอ้างถึงตัวแท็ก Input ต้องการให้ Input ของเรามีความกว้างเท่ากันนะครับเราก็เลือกเป็น width เท่ากับสมมติอาจารย์เอาเป็น250 นะครับ พิกเซล ความสูงนะครับ อาจารย์เอาสัก 30 นะครับ พิกเซล แล้วก็ปรับรัศมีความโค้งนะครับ ก็เป็น border radius สมมติเอาเป็น 5 พิกเซลนะครับ จากนั้นก็ลองรันโปรแกรมดู ก็จะเห็นว่าตัว Input ของเรามีการปรับความกว้างความสูง แล้วก็มีความปรับตัวความมนในแต่ละมุมตาม border radius ได้แล้วนะครับ เหลือตัวสุดท้ายนะครับก็คือความคิดเห็น ถ้าต้องการปรับช่องของการป้อนข้อมูลในความคิดเห็นนะครับ จะเป็นการใช้แท็ก area นะครับแล้วก็พิมพ์ text area เข้าไป เหมือนเดิมนะครับ ความกว้างอาจารย์ต้องการให้มีความกว้างที่เท่ากันก็250พิกเซลนะครับความสูงอาจารย์ต้องการให้ สูงสักประมาณ 400 พิกเซล นะครับ ความมนก็เหมือนเดิมนะครับ border radius 5 พิกเซล แล้วก็ลองรันโปรแกรมดูนะครับก็จะเห็นว่าตัว text area ถูกปรับมาแล้วนะครับ แต่พอเราปรับ text area แล้วนะครับ เราจะเห็นว่าตัวข้างล่างตัวปุ่ม บันทึกกับปุ่มยกเลิกถูกปรับตามเพราะเป็น Input เหมือนกันนะครับ ดังนั้นถ้าเราต้องการปรับเฉพาะปุ่มบันทึกกับปุ่มยกเลิกนะครับเราก็ต้องมาเขียนคำสั่ง css เพิ่มนะครับ เพื่อระบุลงไปให้ชัดเจนว่า เราต้องการปรับแต่ง input ตัวไหนนะครับ เราก็พิมพ์แท็ก input เข้าไปนะครับจากนั้นพิมพ์ ท้ายนะครับ เท่ากับ submit นะครับ ต้องการให้มีความกว้างแค่ 100 นะครับ เอาสัก 120 พิกเซล นะครับ ความสูง อาจารย์เอาสัก 40 พิกเซล นะครับ จากนั้นลองใส่บอร์เดอร์เข้าไปด้วยนะครับ บอร์เดอร์เป็น 3px นะครับ สีบลูเอาเป็นสีเกรย์สีบลูแล้วกันนะครับ solid แล้วก็ลองรันโปรแกรมดู นะครับก็จะเห็นว่าปุ่มบันทึกของเราซัมมิทถูกปรับแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะไปปรับปุ่มยกเลิกกันบ้างนะครับ ก็ copy เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวท้ายเป็น reset นะครับก็จะได้ปุ่มหน้าตาที่เหมือนกัน หรือถ้าต้องการใส่สีพื้นให้กับตัวปุ่มนะครับ เราก็ใส่เป็น background color นะครับ สมมติอาจารย์เอาเป็นสีเหลือง นะครับ เหลืองเขียว เราก็ใส่ให้เหมือนกัน ก็จะเห็นว่าปุ่มของเราทั้งบันทึกและยกเลิกถูกเปลี่ยนสีพื้นไปแล้วนะครับ คราวนี้นะครับ ถ้าต้องการปรับระยะห่างระหว่างแบบฟอร์มนะครับ จะเห็นว่าตอนนี้แบบฟอร์มของเรามีระยะห่างที่ติดกันนะครับ เราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับ โดยตัวแรกนะครับระยะห่างระหว่าง Input นะครับเวลาเราดูระยะห่างนะครับ เราจะใช้คำสั่ง margin ในการสร้างระยะห่างระหว่างแบบฟอร์มขึ้นมานะครับ ซึ่งในการสร้าง margin ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการสร้างระยะห่าง ด้านซ้าย ด้านขวาด้านบนหรือด้านล่างนะครับ ถ้าต้องการ4ด้านเราก็ใส่แค่ margin นะครับ แต่ถ้าต้องการเฉพาะด้าน เราก็จะระบุลงไป ในที่นี้อาจารย์ต้องการใส่ความห่างแค่ ด้านล่างของแต่ละ Input เราก็เลือกเป็น Margin Bottom นะครับสมมติอาจารย์เอาเป็น3พิกเซลนะครับแล้วเราก็ลองรันโปรแกรมการศึกษาก็จะเห็นว่าจะมีระยะห่างโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับในแต่ละ Input ถ้าต้องการระยะห่างของตัว Text Area นะครับเราก็ใส่ได้เช่นกันก็เป็น Margin Bottom นะครับแล้วก็ลองรันโปรแกรมดู ก็จะเห็นว่ามีระยะห่างเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ ถ้าต้องการปรับแต่งจะเห็นว่าตอนนี้ข้อความความคิดเห็นนะครับ มันตกมาอยู่ข้างล่างดังนั้นถ้าเราต้องการปรับแต่งตัวข้อความนะครับ เราก็กลับไปที่แท็บลาเบลเหมือนเดิมนะครับ ต้องการปรับตำแหน่งตามแนวตั้ง เราก็ใช้เป็น vertical line นะครับ ให้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนก็คือท็อป แล้วก็ลองรันโปรแกรมนะครับ ก็จะเห็นว่าข้อความกลับขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ รู้จักกับคำสั่งที่ใช้ในการปรับแต่งการแสดงผลกันแล้วใช่ไหมครับ ในหัวข้อถัดไปนะครับ จะเป็นการใช้ CSS 3ในการจัด Layout ของเนื้อหากันบ้างนะครับ ว่าเราสามารถจัดวางเนื้อหา โดยใช้ CSS 3ในการทำงานได้อย่างไรบ้าง ถ้านักศึกษาพร้อมแล้ว คลิกที่หัวข้อถัดไปได้เลยนะครับ